สวัสดีค่ะอาจารย์สรัญญาละม่อมสายนะคะ จากสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะสังคมศาสตร์ค่ะ วันนี้อาจารย์จะมาสอนในหัวข้อเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหาของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ อาจารย์จะให้ทำความเข้าใจในเรื่องของอวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ก่อนนะคะ ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อแรกเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในที่นี้จะหมายรวมถึงการเข้าใจเรื่องของความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนลักษณะการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันนี้นะคะ ส่วนข้อ 2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาการดำรงชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ซึ่งนำเสนอในรูปแบบของหัตถกรรมท้องถิ่น ในภูมิภาคต่างๆนะคะ ส่วนข้อ 3 เข้าใจแนวทางการรักภูมิปัญญาท้องถิ่น กับปัญหาลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาในโลกสมัยใหม่ ซึ่งหมายถึงในเรื่องของสถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทยว่า ในขณะนี้ประเทศไทยเรามีกฎหมายที่เพียงพอต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วหรือยัง กฎหมายที่สร้างขึ้นมา สามารถที่จะครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทั้งหมดหรือไม่ ส่วนข้อ 4 สามารถนำเสนอความเชื่อมโยง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในชีวิตประจำวันได้นะคะ เราจะมีวิธีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร เราจะสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนได้อย่างไรบ้างนะคะ